ใช้หมื่นสามสี่ร้อยแล้วมาอีกพันสองโอ้โหหมื่นหกแปดร้อยเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมโอ้มันมาแล้วนะท่านผู้ชมนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกะสามหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทเลยนะท่านผู้ชมนะ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 เออเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่ 200 บาทเลยนะ ขอซื้อฟีเจอร์ก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะหมื่นห้าเลยผมอออินวันอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ใครๆก็รู้นะฮะว่าผมเนี่ยสายอออินวัน อยู่แล้วนะ ไปครับ เริ่มมาเลยครับผมโหช็อตแรกก็ว่าวเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ เออเอาคูณมาก่อนแล้วก็ดอกนี้เท่าไหร่ 2,520 บาทนะฮะ มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ไปต่อเนื่องครับผมเคช็อตนี้ยังไงคูณ 8 เข้าไปช็อตนี้พันห้ายี่สิบนะฮะคูณ 10เข้าไปอีก 400 บาทมีวายลงมาตัวเชื่อมมีไหมมีนะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้7,200 บาทนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเอออ่าเป็นเงินรางวัลเมกะช็อตนี้นะฮะ9,520 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะไปต่อครับผม เอาตัวคูณมานะเป็น 14แล้วฮะท่านผู้ชมนะ ตัวคูณแล้วช็อตนี้เคนะฮะห้าร้อยหกสิบนะ เฮ้ยโอ้โหจะขาดทุนอยู่นะนะท่านผู้ชมนะ เหลืออีกสามหมุนนะช็อตนี้ยังไงร้อยแปดสิบบาทนะฮะโอ้โห โอ้โห แย่แล้วนะฮะโอ้โหมีลมมาช่วยช็อตนี้ คิวต่ออีก โอ้โห เอลงมาแถวแรกไหมไม่มีแต่ซูชิ มาช็อตนี้หมื่นสี่พันสี่ร้อยนะท่านผู้ชม นะโอ้ยมาแล้วนะฮะ เออมาแล้วนะฮะเหลืออีกหนึ่งหมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ไม่มีนะฮะท่านผู้ชมนะ โอเคครับ เงินรางวัลรวมทั้งหมดสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ดอกแรกก็มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เพราะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตซื้อฟีเจอร์ อย่างเดียวเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเออโอ้สองร้อยมันได้แค่ตังสูตรสองร้อยนะฮะเบ็ด ีเจอร์เนี่ยฮะอ่ะงั้นผมขอล้างหน้าล้างตาก่อนนะฮะ ขอเบ็ดสูงสุดเลย 400 บาท ขอสักสิบหมุนก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปซื้อฟีเจอร์ต่อนะฮะ เปิดเทอร์โบเลยดีกว่านะครับเออจะได้รวดเร็วทันใจหน่อยนะฮะฝั่งนี้ยังไง คูณ 6 เข้าไป 120 บาทมีวายลงมาไม่มีตัวเชื่อมนะฮะสิบแถวแรกมาไหมเออขอสเก็ตเตอร์ลงมาหน่อยสเก็ตเตอร์ โห ไม่มีนะท่านผู้ชมนะโหเบ็ดสี่ร้อยเลยนะ เมื่อกี้นี้ เออ อ่ะ หมดละ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อเบ็ด เบ็ดสองร้อยนะฮะ ซื้อฟีเจอร์เท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ไปครับผม เออ วันนี้จะเน้นนะฮะ เน้น เน้นซื้อฟีเจอร์นะฮะ ท่านผู้ชมนะ โอ้ ดอกแรกบ้าไปอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะซูชิดอกนี้ยังไง คูณ 6 เข้าไปช็อตนี้ 2,880 บาท แล้วยังมีซูชิลงมาอีก 10แถว3ไม่มานะฮะท่านผู้ชมนะ เอ้ย ยังไงครับผมเอากูคูณมากกว่าก็ได้ คูณ 12 แล้วเหลือก็อีก 6 หมุน ฟรีนะฮะโอหโหมีแต่ตัวคูณฮะ เกมนี้ ไม่คอมโบให้ผมบ้างเลยนะเจช็อตนี้ยังไง1,080 บาท ซูชิไปอีก7,200นะครับท่านผู้ชมนะแล้วยังมีล่มมาต่ออีก 4,320 โอ้โหมันมาแล้วนะฮะโอ้ได้กำไรแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องนะช็อตนี้ยังไง 2,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะล่มมาต่ออีกเท่าไหร่3,200 แล้วยังมีไว้ลงมาเชื่อมอีก4,800นะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโคตรเอานะฮะท่านผู้ชมนะโคตรเอา ลัคกี้เนโกะนะฮะใครชอบนะ ไปตำกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ เออช็อตนี้ยังไง6,600 แล้วยังมี A ลงมาเชื่อมต่ออีก 5,280คิวต่ออีก 3,500นะฮะท่านผู้ชมนะเออเอาเรื่องจัดนะเอาเรื่องจัดนะเออหมดมาเหลืออีกหนึ่งหนึ่งหมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะ อีกหนึ่งหมุนฟรีนะอ้าหมดแล้วแล้วนะ เงินรางวัลรวมหมด 41,600 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะอขอผมขอล้างหน้าล้างตากันอีกอีกทีนะท่านผู้ชมนะ อ่าสิบเปิดเทอร์โบไปเลย สูชิเสียดายนะลมโหทำไมมันบอดอย่างนี้ท่านผู้ชม ช็อตเนี่ย อแค่มาหน่อยนะฮะ ท่านผู้ชมนะโอ้โหเบสสี่ร้อย ไปต่อครับ ไปต่อครับ อืม สี่ตัวเท่าเดิมนฮะอืม มุนแปดแล้วฮะท่านผู้ชมนะว้าวจัดเลยนะท่านผู้ชมช็อตนี้โอ้โหโอ้โหว้าวจัดเลยนะโอ้โหซูชิแถวแรกผมเสียดายมากนะท่านผู้ชมคูณเท่าไหร่สิบสี่ช็อตนี้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทโอ้โหเกมนี้น่าจะขาดทุนนะฮะท่านผู้ชมน่าจะเจ๊งนะฮะน่าจะเจ๊งนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหเจ๊งนะฮะท่านผู้ชมนะ เจ๋งเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โห 1 6ึ0งพันหกร้อยแปดสิบาทเราซื้อไว้หนึ่งห้านะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ขออีกเลย ขออีกเลยทีนึงนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยแกตเตอร์เข้ากี่ตัวเนี่ยสิบสองหมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะ เข้ามาห้าตัวนะโอ้โหอายะโอ้โหสิบเสียดายมากนะซูชิมาแล้วนะฮะท่านผู้ชม ยังมีรถมาต่ออีกวายมากไม่มีตัวเชื่อมนะท่านผู้ชมพันหกร้อยบาทนะเหลืออีกแปดหมุนฟรีนะซูชิมานะฮะสองร้อยสี่สิบบาท เออ ยังไง มีเอเจ็ดร้อยยี่นะฮะ โอ้เสียดายจัดเลยนะท่านผู้ชมนะ ไปต่อครับไปต่อครับโอ้โหแย่นล้ะท่านผู้ชมนะ บอดจัดเลยอะบอดจัดเลยอะยังไงเออพันสองคิวหูยแถวสามไม่ลงมานะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสองเกมนี่โดน โดนอยู่นะท่านผู้ชมนะคุื่กี้ซื้อไปสองทีโดนนะฮะตอนเนี้ยคูณสิบแปดเท่าไหร่ละสามร้อยหกสิบบาท มีต่อไหมไม่มีแล้วนะฮะท่านผู้ชมเลยอิมูล หนึ่งมุนที่หมุนหนึ่งมุนสุดท้ายโอ้โหหยาบจัดเลยนะท่านผู้ชมนะหยาบจัดเลยนะครับ แต่ผมขออีกหนึ่งดอกนะฮะท่านผู้ชมนะ ถ้าโดนช็อตนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมพอแล้วนะฮะผมขออีกทีเดียวคือช็อตนี้นะฮะเนี่ยผมจะราไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปครับ ผมขอฟินฟินหน่อยนะขอดีๆหน่อยนะสักทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ อาอยา เจช็อตนี้ยังไง 60 บาทแล้วนะโอ้มันไม่ไหลเลยอะไม่เหมือนตอนแรกเลยนะท่านผู้ชมนะ โอ้โหยังไงครับโอ้โหเงียบจริงนะฮะเหลือหมุนสองหมุนฟรีนะ โอ้โหโอ้โห โอ้โหจบเลยนะช็อตนี้ 60 บาทนะท่านผู้ชมนะ โอ้ยขาดทุนแล้วนะฮะท่านผู้ชม ไม่กี่ทีเองนะฮะขาดทุนแล้วนะครับโอ้โหผมไม่ไหวแล้วผมขอไปต่อนะฮะ ผมขอไปต่อนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหเออช็อตแรกก็มาแล้ว1,500มาให้ผมหน่อย เอช็อตนี้ยังไง480บาท และยังมีต่ออีก 620 บาทและ 10ช็อตนี้เต็มกระดานอย่างนี้เท่าไหร่โอ้โห ยังต่อเนื่องยังมีต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะยังมีอีกต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะเออยังมีต่อเนื่องอีกนะฮะคิวช็อตนี้โอ้โหเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องจัด เอาคูณตัวคูณมาก่อนนะฮะคุณ คูณแล้วก็คอมโบให้ผมหน่อยนะท่านผู้ชมไม่ให้คอมโบให้ผมเลยนะดูสิบสี่คูณสิบสี่แล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหน่าจะเจ๊งเ่ยท่านผู้ชมแล้ช็อตนี้ซูชิหมื่นสามสี่ร้อยแล้วมาอีกพันสองโอ้โหหมื่นหกแปดร้อยเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหมันมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลซูเปอร์เมกะสามหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าบาทเลยนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยใจเสียไม่หมดคิดว่าจะโดนแล้วนะท่านผู้ชมนะ ผมคิดว่าผมจะโดนเข้าให้แล้วนะโอ้ยังไงพอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมนะถือว่าได้กำไรแล้ววันนี้ผมลงทุนมาทั้งหมดหมื่นบาทนะ แต่ตอนนี้มีเงินทั้งหมด 3 8่สิบาทนะถือว่าได้กำไรนะฮะก็เพียงพอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ